การสร้างตารางเก็บคะแนนนักเรียน Google Sheets มีลักษณะการทำงานแบบเดียวกับโปรแกรม Microsoft Excel ค่ะ สามารถจัดการกับตารางรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียงลำดับ บวก ลบ คูณ หาร หรือฟังก์ชันอื่นๆ พร้อมสูตรในตัวค่ะ และตัวเลือกการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จะช่วยประหยัดเวลา และทำให้งานที่ทำประจำในสเปซชีตง่ายขึ้น สามารถทำงานกับโปรแกรม Microsoft Excel โดยนำเข้าไฟล์จาก Excel มาใช้บนงาน Google Sheet หรือแปลง Google Sheet เป็นไฟล์ Excel ได้ค่ะ นอกจากนี้ Google Sheet ยังช่วยให้ข้อมูลดูโดดเด่น ด้วยแผนภูมิ และกราฟสีสวย การเข้าถึง การสร้างและแก้ไข Spreadsheet สามารถทำได้จากทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะใช้โทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ แม้ขณะที่ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สามารถทำงานร่วมกันในแผนตารางทำการเดียวกัน ในเวลาเดียวกันได้ค่ะ โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ขณะที่พิมพ์โดยอัตโนมัติ และยังสามารถใช้ประวัติการแก้ไข เพื่อดูเวอร์ชันเก่าๆ ของสเปซชีตเดียวกันนี้ โดยจัดเรียงตามวันที่ และผู้ใช้ที่แก้ไขค่ะ การเข้าใช้งานจะต้องเป็นสมาชิกในระบบก่อน โดยใช้บัญชีของ Gmail ก็จะสามารถใช้บัญชีดังกล่าว เข้าสู่ระบบ Google Sheets ได้ทันที โดยเลือกไอคอน Apps คลิกเลือก Sheets การสร้างตารางเก็บคะแนนนักเรียนมีขั้นตอนดังนี้นะคะ เริ่มต้นจากเราสามารถตั้งชื่อเอกสารใหม่ ให้คลิกที่ Untitled Spreadsheet พิมพ์ชื่อที่ต้องการ แล้วกด Enter เพื่อบันทึกค่ะ หากในเอกสารมีแผ่นตารางทำการมากกว่าหนึ่งให้ตั้งชื่อแต่ละชีตด้วยการคลิกขวาที่ชีตเลือก Rename ค่ะ จากนั้นทำการพิมพ์ข้อมูลลงในช่องเซลล์ต่างๆ เพื่อสร้างตารางตามต้องการค่ะ การป้อนสูตรการคำนวณ จะต้องป้อนในช่องเซลล์ที่ต้องการให้เป็นช่องเซลล์ที่แสดงผลนะคะ ซึ่งสูตรที่ป้อนจะต้องขึ้นต้นสูตรด้วยเครื่องหมายเท่ากับนำหน้าเสมอ มิฉะนั้นชีสจะคิดว่าเป็นข้อความธรรมดา และไม่คำนวณให้ค่ะ สามารถทำได้ 3 วิธีนะคะ วิธีที่ 1 ไปที่เมนู เลือก Insert ค่ะ แล้วคลิกเลือกฟังก์ชันคลิกเลือกฟังก์ชันตามต้องการค่ะ วิธีที่ 2 คลิกที่ฟังก์ชัน แล้วเลือกฟังก์ชันที่ต้องการค่ะ วิธีที่ 3 พิมพ์สมการตามต้องการที่ช่องฟังก์ชัน หรือที่ช่องเซลล์ได้เลยค่ะ ชนิดของสูตรสามารถจำแนกออกเป็น 4 ชนิดได้ดังนี้นะคะ 1. สูตรในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ 2. สูตรในการเปรียบเทียบ 3. เครื่องหมายในการเชื่อมข้อความสองข้อความหรือมากกว่านั้น 4. สูตรในการอ้างอิงค่ะ ตัวอย่างการคำนวณในตารางนะคะ เริ่มต้นจากคลิกเซลล์พิมพ์เท่ากับนำหน้าก่อนค่ะ แล้วตามด้วยสูตรการคำนวณ กด Enter จะได้ผลลัพธ์ค่ะ การแก้ไขข้อมูล สามารถคลิกเลือกช่องเซลล์ที่ต้องการแก้ไข พิมพ์ข้อความที่ต้องการแก้ไข แล้วก็กด Enter ได้เลยค่ะ ตัวอย่างการนำฟังก์ชันพื้นฐานไปใช้ในการเรียนการสอนนะคะ เป็นการใช้ฟังก์ชันช่วยในการหาผลลัพธ์ ของการสรุปคะแนนนักเรียน สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ ก่อนอื่นเรามากำหนดช่วงคะแนนที่จะให้เกรดของนักเรียนก่อนนะคะ คะแนน0ถึง49 จะได้เกรด 0 50ถึง59 ได้เกรด 1 60ถึง69ได้เกรด 2 70 ถึง 79 ได้เกรด 3 80 ถึง 100 ได้เกรด 4 เราจะมาพิมพ์สูตรกันดังนี้นะคะ คะแนนรวมใช้สูตรดังนี้ค่ะ คะแนนเฉลี่ย คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด การสร้างแผนภูมิหรือชาร์ต เมื่อกรอกข้อมูลลงในสเปรดชีตเสร็จแล้ว หากต้องการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของแผนภูมิหรือชาร์ตสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ ก่อนอื่นแล้วก็เลือกแถว หรือคอลัมน์ที่ต้องการใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแผนภูมิก่อนนะคะ จากนั้น เลือกที่เมนู Insert แล้วเลือก Chart จะปรากฏหน้าต่าง Chart Editor เพื่อปรับแต่งแผนภูมิค่ะ ที่แท็บของ Recommendation เป็นตารางที่โปรแกรมแนะนำค่ะ ที่แท็บของ Chart Type ผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบตารางได้เองค่ะ ที่แท็บ Customization สำหรับกำหนดส่วนประกอบต่างๆของตาราง รวมถึงการกำหนดรูปแบบ ขนาด สี เมื่อตกแต่งแผนภูมิเสร็จแล้ว คลิกเลือกที่ Insert ได้เลยค่ะ